ในการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 เราสามารถที่จะเรียกใช้งานโปรแกรมได้หลายวิธีด้วยกันนะครับ ก็ก่อนอื่นก็มาดูวิธีแรกก็คือเรียกผ่านเมนู Start โดยมีขั้นตอนก็คือดังนี้ คลิกเลือกที่ปุ่ม Start จากนั้นเลื่อนหาตัว Microsoft Office 2013 นะครับ ก็จะแสดงรายละเอียดของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2013แล้วก็เลื่อนลงมาหาตัว Microsoft PowerPoint 2013 นะครับ จากนั้นเสร็จแล้วก็ทำการคลิก ก็จะเปิดหน้าจอโปรแกรม Microsoft Office 2013 ขึ้นมา นะครับ ทีนี้มาดูส่วนประกอบของตัวหน้าต่างโปรแกรม ก็ทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นตัวรายละเอียดของงานนำเสนอ นะครับที่เราเคยเปิดขึ้นมาทำงานก็สามารถที่จะคลิกเปิดงานนำเสนอขึ้นมาใช้ได้เลย หรือจะเปิดผ่านตัวเมนู Open ตรงนี้นะครับ เพื่อเปิดตัวงานนำเสนอขึ้นมาใช้งาน ส่วนทางขวาก็จะเป็นตัวแม่แบบนะครับแม่แบบต่างๆที่ตัวโปรแกรม Microsoft Office 2013 เตรียมมาให้นะครับ หรือเราจะทำการเลือกเป็นงานนำเสนอเปล่า ก็ได้นะครับ ก่อนอื่นเราก็ลองมาดูในส่วนของอแนะนำนะครับ Welcome to PowerPoint ก็ให้เราทำการคลิกเข้าไป ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับ ของตัวแม่แบบขึ้นมา เราสามารถที่จะคลิกคลิกเพื่อดูรายละเอียดของแม่แบบแต่ละแบบได้นะครับ หรือจะคลิกเพื่อไปดูแม่แบบตัวถัดไปนะครับ ซึ่งในแม่แบบแต่ละแบบก็จะมีตัวรูปแบบสีให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็คลิกดูรายละเอียดได้นะครับหลังจากที่เราคิดว่าได้ไม่แบบที่ต้องการแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดการแสดงผลในแต่ละแม่แบบได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนของข้างบนตรงนี้ก็คือเป็นการค้นหาแม่แบบผ่านตัวระบบออนไลน์ที่ตัวทาง Microsoft Office 2013 ได้เตรียมไว้ให้นะครับ หรือถ้าเราไม่กดค้นหาตรงนี้ เราก็สามารถคลิกผ่านทางเมนูตรงนี้ที่ตัวโปรแกรมเตรียมมาให้นะครับ เดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างในส่วนของแม่แบบในหมวดหมู่ของ ตัว education ก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับ ก็จะแสดงรายละเอียดแม่แบบเนาะอีกเยอะแยะมากมายเลยให้เราเลือกใช้งานก็ลองเลื่อนลงไปดู สมมติได้แม่แบบที่ต้องการแล้วคลิกเข้าไปดูรายละเอียด ก็คลิกได้เลยนะครับ ก็จะแสดงรายละเอียดของแม่แบบออกมาให้เรานะครับ หรือถ้าไม่ต้องการก็ไปดูแม่แบบถัดไปได้นะครับทีนี้ส่วนทางขวาก็จะเป็นในส่วนของตัว Category ต่างๆนะครับ ที่จะแสดง รายละเอียดของชุดแม่แบบแต่ละแบบ ถ้าเราต้องการตัวแม่แบบในชุดหมวดหมู่ไหนหรือว่าแคตตากรีไหนนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลย อันนี้ก็เป็นการเข้าใช้งานหน้าต่างโปรแกรมนะครับ ผ่านตัว start